หลังจากที่เราได้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดร้านค้าออนไลน์กันแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมบัญชีอีเมล การเตรียมไฟล์สำเนาบัตรประชาชน การเตรียมไฟล์สมุดบัญชีธนาคาร ข้อมูลร้านค้าไม่ว่าจะเป็นไฟล์โลโก้ หรือแบนเนอร์ของร้าน ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร โดยเฉพาะรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ไม่ว่าจะเป็นข้อความ รูปภาพ วิดีโอ รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าอื่นๆ เช่น ขนาด น้ำหนัก หรือคุณสมบัติต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของลูกค้า ผู้สอนแนะนำให้ผู้เรียนจัดเตรียมข้อมูลทั้งหมดอยู่ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัลพร้อมใช้งาน โดยในกรณีศึกษานี้ผู้สอนจะแนะนำวิธีการเปิดร้านค้าออนไลน์ จากผู้ให้บริการเว็บไซต์ l n w s h o p c o m หรือว่า tapeshop.com โดยมีวิธีการสมัครสมาชิก ดังต่อไปนี้ เข้าสู่เว็บไซต์ผู้ให้บริการ l n w s h o p c o m เลื่อนตัวชี้เมาส์คลิกที่สมัครสมาชิก ซึ่งจะแสดงอยู่ด้านขวาบนของหน้าจอ กรอกข้อมูลการสมัครสมาชิก ชื่อ นามสกุล สามารถกรอกได้ทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ กรอกชื่อที่ใช้แสดงภายในเว็บไซต์ กรอกบัญชีอีเมลที่สมัครไว้ในขั้นต้น หรือบัญชีอีเมลที่มีอยู่แล้ว โดยบัญชีอีเมลดังกล่าว ผู้ใช้ต้องสามารถเข้าถึงเพื่อการยืนยันการสมัครสมาชิกได้ ถัดไป กรอกรหัสผ่าน และยืนยันรหัสผ่าน โดยกรอกรหัสผ่านตามเกณฑ์ที่เว็บไซต์กำหนด และคลิกไปยังขั้นตอนถัดไป ปรากฏหน้าต่างใหม่ ระบุเพศ ระบุวัน เดือน ปี พุทธศักราชที่เกิด โดยเลือกจากลิสต์รายการที่มีมาให้เท่านั้น กรอกหมายเลข เบอร์โทรศัพท์สำหรับการติดต่อ และเลื่อนสกอร์บาร์ลงมาด้านล่าง เพื่อคลิกที่บันทึกและสมัครสมาชิก เป็นอันสิ้นสุดขั้นตอนการสมัครสมาชิก วิธีการยืนยันการสมัครสมาชิกกับเว็บไซต์เทพช็อป com ผู้ใช้บริการจะต้องยืนยันผ่านทางบัญชีอีเมล ที่เคยกรอกในขั้นตอนการสมัคร โดยจะต้องเข้าสู่เว็บไซต์ผู้ให้บริการอีเมลที่เคยสมัครไว้ ณ ที่นี้เคยสมัครไว้กับผู้ให้บริการ gmail.com คลิกเลือกบัญชีที่เคยสมัครไว้ กรอกรหัสผ่านให้ถูกต้อง หากกรอกรหัสผ่านไม่ถูกต้อง เว็บไซต์ จะย้อนกลับมา ให้กรอกรหัสผ่านใหม่ อีกครั้ง เมื่อเข้าสู่กล่องจดหมาย มองหาหัวข้ออีเมลที่มาจาก t a p e s h o p c o m คลิกเพื่อดูรายละเอียด เลื่อนสกอร์บาร์เพื่ออ่าน ผู้ใช้สามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกในขั้นตอนนี้ หรือคลิกที่ยืนยันอีเมล เพื่อเป็นการยืนยันการสมัครสมาชิก เป็นอันสิ้นสุดขั้นตอนการสมัครสมาชิก และการยืนยัน อีเมลการเข้าสู่ระบบสามารถทำได้โดย การคลิกที่ปุ่มเข้าสู่ระบบ ในการลงชื่อเข้าใช้ระบบ สามารถทำได้ 2 วิธีได้แก่ การลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีผู้ใช้ที่เคยสมัครไว้กับเว็บไซต์ t a p e s h o p c o m หรือการลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Facebook ณที่นี้ผู้สอนจะแนะนำวิธีการเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีที่เคยสมัครไว้กับเว็บไซต์ t a p e s h o p c o m โดยการคลิกที่ปุ่ม เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล รหัส กรอกอีเมลแอดเดรส หรือบัญชีอีเมลที่เคยสมัครไว้ หรือคลิกเลือกจาก ลิสต์รายการบัญชีอีเมลที่เคยลงชื่อเข้าใช้ กรอก รหัสผ่านให้ถูกต้อง และตรงกับที่เคยสมัครไว้ และคลิกที่เข้าสู่ระบบ ผลการเข้าสู่ระบบสำเร็จ จะปรากฏข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ที่มุมขวาด้านบนของหน้าจอ หลังจากที่ลงชื่อเข้าใช้สำเร็จ ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลส่วนตัว โดยคลิกที่ เครื่องหมายขีด3ขีดที่แสดงมุมด้านขวาบนของหน้าจอ ผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนรูปภาพประจำตัว โดยเลือกจากภาพที่เตรียมไว้ สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็น การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อที่ใช้ในการแสดง ช่องทางในการติดต่อสื่อสาร เบอร์โทรศัพท์ บัญชี Facebook บัญชี Twitter ข้อมูลการแจ้งเตือนจากข้อความที่เข้ามาในระบบ ข้อมูลที่อยู่ โดยสามารถเพิ่มที่อยู่ใหม่ ข้อมูลการตั้งค่าบัญชี ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ การเปลี่ยนหรือเพิ่มบัญชีอีเมล การเปลี่ยนหรือเพิ่มเบอร์โทรศัพท์ ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล จะต้องมีการบันทึกการเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยทุกครั้ง